สวัสดีครับผม วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตเจ้าทีเล็กห้าร้อยนะครับกลับไปดอนเมืองมานะได้โอกาสก็ทำซะเลยนะครับ เพราะตั้งใจจะทำมาอยู่แล้วนะครับหลังจากที่จอดทิ้งไว้นานนะครับไม่ได้บินมาประมาณ 5 ปีนะครับจะเข้าปีที่ 6 แล้วนะครับสนิมเริ่มมาแล้วไอชิ้นส่วนที่เป็นเหล็กนะครับเป็นทีเล็ก 500e นะครับแยกชิ้นส่วนแล้วเริ่มแยกแล้วมาอัปเดตนี้ก่อน ก็คืออ เซอร์โวหลังก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับฟูตาบ้า S9254 นะครับเป็นเซอร์โวดิจิตอลของฟูตาบ้านะครับชุดเทพนะครับไจโร401นะครับผมมาคู่กันนะครับชุดนี้ขาดไม่ได้สำหรับหางหางก็จะเป็นระบบสายพานนะครับในชุดเเมนเกียร์นะครับเมนเบดนะครับถอดแล้วนะครับกำลังจะประกอบแล้ว เพราะว่าซื้อชุดไม้มาแล้ว นะครับรอเลยนะครับ เดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับอยู่ในกล่องนู่นนะครับให้ดูนี่ก่อน ก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับเออสวอตเพจนะครับเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับผม จะมีพลาสติกผสมในชุดของออขาอาร์มพวกลิงก์อะไรพวกนี้นะครับ จะไม่ใช้เป็นอลูมิเนียมเพราะว่ามันจะได้ให้ตัวได้นะครับ บินเล่นริมนวลไม่แข็งกระด้าง นะครับผม แล้วแต่คนชอบเลย โอเคไอชุดหลักๆ นี่จะเป็นอลูมิเนียมทั้งหมดนะครับ6ช h a n n e ทิ้งไว้นานเลยโอเคอเราไปดูชิ้นส่วน ตัวนะครับ เดี๋ยวเราจะใส่บอดี้สเกลนะครับของเขา เป็นเออสเกลเออเดี๋ยวนะ กองใหญ่ประมาณเม็ดเม็ดเม็ดสิบเม็ดยี่นะครับเออเนี่ยเดี๋ยว ให้ดูก่อนว่าข้างในมีอะไรบ้าง เข้ามาดูใกล้ ครับเปิดกล่องดูนะครับผม เขาก็ซีน ซีนมาอย่างดีนะครับซีนมาอย่างดี อันนี้ก็จะเป็น บอลลี่สเกลของเบลนะครับเบลหรือที่เรารู้จักกันก็คือ UH1 นะครับฮิวอี้นั่นเองฮอทหารนะครับเบสหลังจะเป็นแบบเป็นแบบยกนะครับเเป็นแบบยกซีนมาค่อนข้างดีเลยทีเดียวสองชั้นนะครับผม เป็นสีเขียว ในอนาคตอาจจะทำสีใหม่นะครับ ก็ในชิ้นส่วนก็จะมี แลนดิ้งเกียร์นะครับผมทั้งหมด4 4ชิ้นนะครับแยกมานะครับชุดที่ยึดกับตัวสเกล แล้วก็ยึดกับขาอีกทีนึงนะครับทั้งหมด 4 ชิ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นขาสกีก็คือแลนดิ้งเกียร์ตัวล่างนะครับตัวบนกับตัวล่าง แล้วก็มีกระจกนะครับด้านหน้านะครับผมอันนี้ก็จะเป็นปีกด้านหลังต้องเอากาวติดอีกทีนึงนะครับแล้วก็จะมีด้านหน้านะครับที่เป็นเสาอากาศ แปะเข้าไปทีหนึ่งสติกเกอร์ก็มีมาให้ครบนะครับผม แล้วก็ชิ้นส่วนไม้นี่เป็นยึดคัสซีและนี่กระจกด้านล่างนะครับ ส่วนไม้นี่จะยึดคัสซี แล้วก็มีน็อต มีแหวนนะครับ ครบ แต่ต้องมีชิ้นส่วนอลูมิเนียมเพิ่มมานะครับ เพราะว่ามันต้องยึดช้างบนด้วย เพื่อให้มันแน่นที่สุดนะครับข้างล่าง4จุดมันไม่พอนะครับ มันต้องข้างบนอีกเพิ่มอีก2 แล้วก็ส่วนที่ห่างด้วยนะครับ ผม ต้องยึดเพิ่มไม่ให้มันไม่ให้มันลั่นข้างในนะครับ ให้มันสนิทและให้มันเป็นชิ้นเดียวกันไปเลยนะครับ ผม ต้องมีเวลาทำนะ เออ แต่ก็ทำได้เท่าที่ทำไปก่อนนะครับ เท่าที่มีเวลาก็มาอัปเดตให้ดูคลิปต่อไปก็มาเต็มมาบินเลยนะครับ ผม อันนี้ให้ดูก่อนจะประกอบให้ดูว่าขั้นตอนการประกอบยังไงนะครับ อันนี้คือชิ้นส่วนของหางยก อันนี้กระจกบน หางยกก็เป็นสายพานนะครับ เพราะของผมเป็นสายพานก็มาเป็นชุดสายพานมาให้นะครับ ผมจะนิ่มนวลนนะครับ ได้ยินเสียงสายพานเบาๆนะครับผมแล้วจะได้ยินเสียงเบสค่อนข้างดังนะครับตับๆเลยนะครับสองเบสก็สองตับอันนี้เป็นลิงก์นะครับแขนกลไกการยกพิษมันนะครับเปิดปิดพิษนะครับพิษท้ายนะครับลัดเดอร์หลังโอเค มาดูกันข้างในดูเจ้าตัวงานบอดี้สเกลก่อนนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเอ็มดีห้าร้อยนะครับ เป็นหางตรงนะครับ ให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยอันนี้เป็นหางตรงก็คือไม่ต้องมีตัวแปลงอะไรนะครับ หางตรงมันใช้ได้เลย แต่อันนี้มันเป็นไอ้นี่นะเป็นสี่ช n n น l นะเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยบินแบบแก้แก้เหงาไปนะครับแต่บินจริงจังไม่ได้นะครับ มันมันไม่ละเอียดมันไม่สัดเสียน สู้6 Channel ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวมาดูข้างในก่อนว่ามีอะไรกันบ้าง ในชิ้นงานของเขาความเรียบร้อยของสีนะครับ สีมาค่อนข้างดีทีเดียวยูเอสวันยูอีหอทหาร เป็นเขียวด้านนะครับ เขียวด้านเขียวค่อนข้างจะเออไม่เข้มแล้วก็ไม่อ่อนเกินไปเดี๋ยวต้องตัดด้านบนเพิ่มนะครับ เพราะว่ามันจะติดสวอตเพจติดลิงก์นิดนึงปาดออกนิดนึงเดี๋ยวแกะข้างในมาดูก่อนครับดูชิ้นงาน มันจะเป็น2ชิ้นนะครับ ส่วนหัวกับส่วนส่วนหางนะครับ มันจะติดกันเป็นแม่เหล็กแล้วก็เป็นเดือยนะครับ อันนี้เป็นหางยกเห็นไหมยกขึ้นไปแล้วใบพัดจะอยู่ด้านบนนะครับผม เบสหลังอะรัดเดอร์อยู่ด้านบน ดูข้างในมีสแกนปิดนะครับ เป็นงานหล่อนะครับ เห็นไหมครับจุดมาร์กแลนดิ้งเกียร์เนี่ยสี่จุดนะครับผม เพื่อความแข็งแรงครับ มันจะตรงจุดของมันพอดีเป๊ะนะครับทั้งหมด4จุด อันนี้ก็จบ ข้างบนกระจกหน้าแล้วกระจกล่างนะครับ เห็นรูน็อตข้างล่างนะมันจะตรงกับรอยไม้นะครับทั้ง 4 จุดนะครับเดี๋ยวเรามาถอดด้านหัวออก มันเป็นแม่เหล็กนะครับ แล้วก็เป็นเดือยล็อก ต้องดันจากด้านล่างขึ้นไป าะส่วนมากก็จะเป็นเป็นแม่เหล็กหมดครับ อยู่นะครับ ยึดอยู่แน่นสนิทเลยนะครับ แน่นมากนะครับโอเค แล้วก็พื้นที่ด้านหน้าเนี่ยมันก็จะเหลือๆเลยนะครับเหลือๆ เหลือให้ซื้อเอ่อโมเดลนักบินมาได้นะครับ แล้วก็ใส่คอกพิษคอกพิษของเอ่อเจ้าฮิวอี้เนี่ยได้นะครับตรงหน้าต่างบานหน้าพอดีเหลือๆแต่มันต้องดู CG ของฮอนะครับในเรื่อง CG จะให้ดูในภายหลังนะครับ เพราะว่าตรงนี้สำคัญนะเวลาบินนะ ถ้า CG ดีแล้วว่าเวลาฮอปแล้วมันจะขึ้นมาตรงๆเลยนะครับ ไม่ต้องไปทิมไม่ต้องไปอะไรนั้นดูจุดมาร์กสี่จุดตรงกับข้างล่างเป๊ะนะครับด้านในตอนนี้ผมรอบูมอยู่นะบูมยังขาดอยู่นะครับยังสั่งของอยู่โอเคเนี่ยสี่จุดครบยึดขาสกีได้นะครับอันนี้ตัวขาแล้วก็จะมีตัวโค้งนะครับตัวโค้งก็คือด้านละด้านบนนะขาสกีอยู่ด้านล่าง ใส่กลับเข้าไป เป็นเดือยสี่เดือยเห็นไหมเข้าไปเดือยตรงเดือยแล้วมันจะเป็นแม่เหล็กดูดเข้าไปปุ๊บ อยู่เลยนะครับ แน่นเลยแหละ โอเค เดี๋ยวมาดูขั้นตอนการประกอบชิ้นชิ้นส่วนของหางนะครับหางยกก็มาให้มาแบบนี้นะครับสายพานมาครบนะครับ ลิงก์ตัวคันโยกนะครับโยกปรับพิษนะพิษดัดเดอร์ด้านหลังนะ ตัวเรือจุดเนี่ยเเขากลับด้านมาครับผมต้องดึงออกมาแล้วก็กลับด้านมาเพราะว่ามันซ่อนอยู่ข้างในตอนแรกนึกว่าต้องมาเจาะรูเองเออมาเปิดดูอ๋อเขาใส่กลับด้านมาโอเคทีนี้ได้แล้ว เราก็ ดูชิ้นส่วนของเจ้าลัดเดอร์ท้ายนะครับเบสท้าย เอามาใส่ให้ตรงมาร์กมันนะครับ ดูมาร์กด้านหลังมันจะมีจุดมีรูที่เขาเจาะไว้อยู่นะครับเออมันจะเป็นตัวล็อกอะ นะครับเอาอีกฝั่งหนึ่งมาประกบก่อน เพราะมันจะอยู่อีกด้านหนึ่ง ขาดบูมกับแบตนะครับ ตอนนี้แบตมันบวมมากแล้วไม่กล้ามาบินนะหกปีแล้วไม่ได้มาบินอ่ะนี่ครับ เห็นเดือยไหมเออมันจะเข้ากันพอดีเป๊ะนะครับ ก็คือมันจะล็อกให้อยู่ตำแหน่งของมันนะนะ ไม่ให้มัน ไม่ให้มันหมุนไปซ้ายไปขวานะครับ มันเป็นล็อกอัตโนมัติของมันแหละ ใส่เข้าไปนะพอใส่เข้าไปแล้วก็หน้าตา มันจะเป็นอย่างนี้ มันก็จะสนิทเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับเออไม่มีร่องไม่มีไม่มีช่องอากาศนะครับดูดูเดือยด้านในที่มันล็อกไว้กับช่องนะครับผมโอเคนั่นแหละพอมันล็อกแล้วเนี่ยเราก็ทำการประกบแล้วก็ร้อยสายสายพานเข้ากับตัว เฟืองของ ลัดเดอร์หลังนะครับผม เอามาประกบน็อตทั้งหมดมันมีทั้งหมดห้าตัวนะครับ ของเจ้าทีเล็กห้าร้อยเนี่ยเราก็ดูนะครับลัดเดอร์หลังปรับพิษนะครับแขนเราจะใส่ทีหลังนะเราต้องประกอบตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับผมเราก็ดูให้มันตรงก่อน ไม่มีอะไรติดขัดโอเคใส่เข้าไปเอาสายพานร้อยเข้าไปที่เฟืองแล้วก็ใส่ ก็จะมีลูกปืนซ้ายขวานะครับโอเคแล้วก็ใส่ประกบเข้าไปมันแน่นพอดีเป๊ะนะครับเพราะตรงฝั่งซ้ายเนี่ยมันล็อกเข้าไปที่เดือยอยู่แล้วนะครับมันก็จะไม่บิดไปไหนแล้ว มันก็จะอยู่ที่มันแล้วทีเนี้ยไม่ไม่ขยับไปไหนเลยแหละันนี้ก็ล็อกยึดน็อตให้มันแน่นเท่านั้นเอง นะครับเช็คสายพานดูนะครับออลองดึงสายพานดูที่เบรททำงานเป็นไง โอเคลื่นปื๊ดนะครับนะครับ ไม่มีอะไรติดขัดนะครับ ลองดู โอเคใช้ได้แล้วเราก็จะทำการขันน็อตให้มันแน่นนั่นเองนะครับผมในส่วนแรกนะครับดูแขนก่อนเออไม่ได้ติดขัดอะไรนะ โอเค ใช้ได้นะครับพิษ อเคส่พานก็ไม่ติดขัดอะไรอามาทำการขันน็อตให้แน่น ทั้งหมด 5 ตัวนะครับ ด้านหลัง3ด้านหน้า2นะครับ เดี๋ยวเราจะใส่เข้าไปในในบอดี้สเกลนะครับ แต่ว่าเราเราต้องใส่ด้านหน้าเข้าไปก่อนนะครับ ต้องใส่บูมด้านหน้าเข้าไปก่อน เพื่อให้ยื่นออกมาด้านหลังอันนี้ผมรอรออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปเลยเพื่อให้มันได้รวดเร็วนะครับ ให้คลิปมันกระชับ นะครับอันนี้ใส่ลิงก์ข้างหลังนะครับยึดเข้ากับตัวแขนปรับพิษรัตเตอร์หลังนะครับ อันนี้ก็ใส่ชั่วคราวนะครับผม ลองระบบก่อนนะครับแล้วก็ดูให้อยู่ตรงกลางพิษก็ต้องอยู่ที่ลบนะครับพิษจะต้องอยู่ที่ลบ แล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับไม่ติดขัด นะครับ ขึ้นสุด ลงสุด ทั้งบวก ทั้งลบ นะครับออยู่กลางก็ต้องอยู่ศูนย์นะครับเนี่ยคือศูนย์นะครับ ตำแหน่งศูนย์พิษศูนย์นะครับ อยู่กลางนะครับ แล้วก็ลงสุด ขึ้นสุดนะครับ บวกลบขึ้นสุดลงสุด กลางก็อยู่ที่ศูนย์พอดีเป๊ะโอเค สมบูรณ์แบบนะครับ เรียบร้อยนะครับ แล้วก็บูมหลังเนี่ย ต่อเข้ากับที่ตัวตัวหน้านะครับเอเลยจะตัดไปอีกทีนึงนะตัดไปให้ดูอีกทีนึง พอบูมหน้ามันพ้นสเกลไปแล้วเนี่ยเราก็เอาเอาเอาตัวบูมหลังเนี่ยต่อนะครับสายพานสายพานมันต้องโยงไปจากข้างหน้าก่อนนะครับ แล้วก็ตรงนี้ใส่ทีหลังนะครับผมแต่นี้ทำให้ดูก่อนเช็คระบบนะครับเป็นไงบ้างหมุนลื่นปลื้ดนะครับ นิ่มเลยทีเดียวนะครับ ใช้ได้เลยทีเดียว ทิ้งเอาไว้นานนะครับเนี่ยหยอดส่วนหล่อลื่นอะไรก็ทำการตัดไปเยอะแล้วนะครับ ตัดไปเยอะแล้วเพราะว่าถ้าประกอบจริงๆมันนานมากนะครับ ในส่วนของไอชิ้นส่วนกลไกของไอพวกรัดเดอร์พวกสวอตเพจอะเพราะว่าลื้อมาเป็นชิ้นๆเลยวะมันต้องดูต้องดูทุกอย่างนะครับ วัดโลเนียวัด กันอีกทีหนึ่งนะครับ เพื่อการเซตอัพนะครับผมโอเคอ่ะทีนี้เรามาดูตัว ตัวด้านหน้านะครับที่เรายึดแลนดิ้งเกียร์แล้วนะครับ ทั้งหมด 4 ตัวนะครับตัวคานแล้วก็ตัวด้านล่างนะครับ ตรงเข้าจุดเป๊ะเลยนะครับ เพื่อรองรับแรงกระแทกนั่นเองนะครับ ในส่วนของเจ้าเจ้าซีเล็กห้าร้อยเนี่ยที่เราจะยึดด้านหน้าเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอีก 4 จุดด้านล่างนะครับ เราต้องเจาะรูนะครับอุปกรณ์ผมยังไม่มีนะสว่านไม่มีเดี๋ยวจะวางไว้ให้ดูก่อนนะครับ คือจะประกอบให้ดูเสร็จก่อนแต่ว่ายังไม่ได้ยึดติดเอ่อไม่ได้ยึดติดแบบขันน็อตนะครับ เพราะว่ามันจะต้องมีชิ้นส่วนอลูมิเนียมขันด้านบนด้วยเพิ่มขึ้นมานะครับ แล้วก็ด้านหลังด้วยเพิ่มขึ้นมาทางนี้นะครับ เพื่อให้มันเอ่อไม่คอนนะครับ ไม่ให้มันให้ตัวข้างในได้นะครับ สมมุติว่าเราใส่บูมจากด้านหน้าเข้ามาแล้วนะครับ แล้วใส่พานยื่นออกมาเนี่ย เราก็ทำการใส่ชุดหลังนะครับ ผม แล้วใส่ใบที่หลังนะครับ แล้วเราก็จะยึดยึดด้านท้ายเนี่ยทางหากอีกเพื่อดูว่า มันไม่ติดขัดอะไรนะครับแล้วเราก็ค่อยประกอบให้มันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับผมเมื่อประกอบใส่ไปแล้ว เราก็ต้องมาเช็คลิงก์มันอีกทีหนึ่งนะครับ ปรับพิษมันดูดิมันติดไหมติดกับบอดี้ไหมไม่ติดนะครับขึ้นสุดลงสุดนะครับ ลื่นปื๊ดไปนะครับ ลิงก์ไม่ติดนะครับ อันนี้คือ โอเคใช้ได้นะครับ เข้าใจได้โดยง่ายนะครับผมจะทำให้มันละเอียดเท่าที่จะทำได้นะเราจะตัดไปบางส่วนนะครับ ดูแขนลิงก์ไปนะครับโอเคเรามาในชุดของเมนเกียร์นะครับ มีสองตัวตัวบนกับตัวล่างนะครับผม ฟันกี่ซี่ผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับแต่ของเดิมแหละโอเค ของเดิมติดมานะครับผม ก็เอาชิ้นส่วนของตัวบนก่อนเมนเกียร์ตัวบนนะครับมาใส่กับเจ้าไอ้ไอเนี่ยมันอะไรนะเดี๋ยวนะ เป็นลูกปืนวันเวนะครับผม หมุนหมุนไปทางเดียวนะครับ ไปทางขวาเหมือนฟี่จักรยานนะครับ โอเค ใส่ประกบเข้าไปน็อตยึดสี่ตัวนะครับน็อตยึดสี่ตัว เสร็จแล้วเราก็ทำการไขน็อตให้แน่นทั้ง 4 ตัวก่อน นะครับผม ก็ บนล่างซ้ายขวานะครับ ก็ใส่มันน็อตทั่วไปนะครับบนล่างซ้ายขวานะครับ แล้วก็ไล่ไป ขันแค่พอให้มันอยู่ก่อนนะครับ ให้มันครบสี่ตัวก่อนแล้วก็มาย้ำทีหลังนะครับ เพราะว่ามันจะต้องเท่ากันนะครับทั้ง ทั้ง 360 องศา เมื่อเรามองดูด้านล่าง แล้ว เนี่ย มันจะต้องเท่ากัน เวลามันแขว่ง แล้ว เนี่ย มัน จะได้ มันจะได้ตรงนะครับ มัน จะได้ ไม่ ไม่บิดไปบิด มา นะครับ อันนี้สำคัญมาก นะ ใส่ โอเค เท่า ๆกัน แล้วก็ ขันให้ตึงมือ แล้วก็มาเช็คดูด้านขอบ นะครับ ว่า มันมัน เท่ากันไหมนะครับละเอียดนิดนึง ดูรีเทล มัน หน่อยหนึ่งเออค่อย ๆ หมุนดูนะครับ เออ ดูดิมันมีส่วนที่มันยื่นขึ้นมาเยอะเกินไปว่าพอเดี๋ยวเวลาตอนหมุนเนี่ยจะรู้เลยอันนี้เรียบนะครับ เท่ากันทุกด้านนะครับนะโอเค แล้วก็ใส่ตัวเรือนี้เข้าไป นะครับ ของอะไรเหมือนกันนะครับ น้ำมันเยิ้มเลย ก็ต้องให้น้ำมันมันทั่วนะครับเออที่มันอยู่ใน ลูกปืนวันเวเนี่ยนะครับค่อย ๆ หมุนหมุนหมุนหมุนให้มันทั่ว ให้มันทั่วไปก่อนนะครับ ไปได้ทางเดียวทางขวานะครับเออทางขวาแล้วก็กดลงไปนะครับ ดูน้ำมันเริ่มทั่วแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่ตัวล่างนะครับ และลิงเกียร์ ไม่ใช่เล่นโอเคใส่แหวนก่อนเออเมนเกียร์นะครับเอออเมนเกียร์ตัวล่างเอ้ยเมนชับเออใส่เข้าไปแล้วก็เมนเกียร์ใส่เข้าไปทับอีกทีหนึ่งโอเคตัวล่างนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะหมุนอีกทีให้มันตรงรูอ่ะ ดูให้เมนเกียร์มันตรงนะครับ หมุนไปทางขวา ครับ ฮัลโหล โอเคโอเคนะีรยวเลื่อนเข้าไป โอเคครับครับ กลับกลับ กลับ โอเค หมุนให้ตรง โอเค ค่อย ๆไล่ไล่ไล่ไปนะครับ หมุนขวาไปหมุนไป ปึ๊บ นะครับ มามองเห็นเนี่ยตรงแล้วเป๊ะ นะครับฮะหมุนให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าเอาเลยไปแล้วมันก็จะไม่ตรงแล้วอ่าเนี้ตรงแล้วนะครับผม เราก็ใส่เข้าไปในตัวบอดี้มัน หรือเราจะใส่เมนชาร์ปก่อนก็ได้นะ แล้วแต่คนถนัดเลยผมใส่ได้ทั้งสองอย่างอ่ะ ใส่เมนเกียร์ก่อนก็ได้เมนชาร์ปก่อนก็ได้ อันนี้จับง่ายๆ ให้ดูง่ายๆโอเคครับผมเสร็จแล้วก็ดูรูให้มันตรงขั้นตอนตรงนี้ก็จะเหมือนกับตอนประกอบชุดเมนเกียร์เมื่อกี้นี้นะครับ โอเค ใส่เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ใส่หมุนให้มันตรงก่อน ดูรูให้มันตรง เราจะได้มองเห็น แล้วเดี๋ยวเราใส่น็อต จริงเราต้องใส่ตัวเมียก่อนนะครับ ใส่ตัวเมียเข้าไปก่อนให้มันอยู่ที่ที่ตัวเมนเกียร์เลยแล้วก็ใส่ตัวผู้ทีหลังอันนี้ทำแบบรีบๆไปนะนมาโอเคแล้วก็เช็คสวอตเพจ นิดนึงโอเคอันนี้ก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับ มาเป็นชิ้นๆเลยเป็นสิบสิบชิ้นะ่ะเอามาใส่เสร็จ ใส่น้ำมงน้ำมัน โอเค ทีนี้ก็ลื่นปลื้ดเหมือนเดิมนะครับตอนแรกฝืดเลย ทิ้งไม่นานจัดสนิมขึ้นด้วย นะครับเป็นอลูมิเนียมหมดแล้วทั้งหัวนะ ไอ้ตรงที่เป็นเหล็กมันก็สนิมขึ้นไอ้ตรงด้านบนมันละแกนไอโอเค ดูเสร็จแล้วเราก็ใส่ ดูรูมันก่อนอมาตรงแล้วโอเค ทีนี้เดี๋ยวไปมองดูจากทางด้านบน ด้านล่างนี่ตรงแล้วนะครับ เราก็ใส่นะตรงแล้วเมนชาร์ปเนี่ยเราก็ใส่เข้าไป กดเข้าไปจนสุดแล้วนะครับ เพราะว่าไอ้ตัวนั้นมันล็อกเอาไว้แล้วนะครับล็อกไอ้ตัวเมนชาร์ปเนี่ย มันได้ขันล็อกเอาไว้แล้วนะครับ ตำแหน่งมันจะพอดีกันเป๊ะนะครับ เพียงแต่ว่าเราหมุนให้มันตรงเท่านั้นเอง ส่วนความลึกเนี่ยมันตรงกันแล้วเพราะมันวัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าใส่เมนชาร์ปเข้าไปก่อนเนี่ยมันจะง่ายกว่านะครับ ผมไปใส่เมนเกียร์ก่อนมันก็เลยดูช้าไปเลยโอเคอ่ะใส่เข้าไปกดไว้จนสุด ทีนี้ก็ลองขยับขยับดูนะครับ เห็นไหมอ่าตอนนี้รูมันปิดอยู่แล้ว เราก็ค่อยขยับขยับเมนชาร์ปข้างบนนะครับ ให้มันตรงนะฮะรูตรงแล้วจะขยับให้ดูนะครับขยับขยับเห็นไหมเห็นไหมพอตรงแล้วเราก็ขันน็อตยึดให้แน่นเลยนะครับเมื่อเราใส่ตัวเมียเข้าไปแล้วนะครับ ใส่ตัวเมียเข้าไปก่อนมันจะง่ายกว่านะครับผมโอเค ใส่เข้าไป แล้วเราก็ทำการ น็อตนะครับขันไปให้แน่นพอตึงมือนะครับ ไม่ต้องแน่นมาก ทั้งหมดแหละ เอาแค่ตึงมือพอนะครับตึงมือแบบแน่นนิดนึงไม่ต้องแน่นมาก โอเคเรียบร้อยนะครับผม เดี๋ยวเราจะมาใส่แขนข้างบนนะครับ ลิงก์มันนะยึดเข้ากับตัวสวอตเพลทนะครับผมอ่ะ มาต่อกันเลยนะครับเห็นไหมรูตรงปุ๊บยึดน็อตเสร็จนะครับผม เราก็เอาตัวเมียใส่เข้าไปแล้วนะครับ แล้วก็ไข่ให้มันแน่นอีกทีหนึ่งนะครับ เอาแค่ตึงมือเหมือนเดิมนะครับมันแน่นมากเดี๋ยวมันแตกนะครับเดี๋ยวมันปิตึงมือมันก็อยู่แล้วมันไม่หลุดไปไหนหรอกนะครับขันเข้าไป รอตอนนี้ก็รอบูมกับรอแบตอย่างเดียวนะครับ แบตเดนฮอยฟ้านี่ค่อนข้างร้องเลยนะเออแบตแม่งแพงนะครับห้าหกพันอะแบตแบตอย่างเดียวอะหกเซลนะครับผม ซื้อสามเซลสองก้อนมาเป็นแบบทำวายสาย ว่าแต่ผมทำวายสายเอานะครับสามเซลคูณคูณสองเป็นหกอ่ะใส่ลิงก์ที่สวอตเพจนะครับเซอร์โวสามตัวนะครับเซอร์โวหน้าทำหน้าที่ยกพิษ นะครับยกขึ้นลงนะครับ เดินหน้าถอยหลังสไลด์ทางซ้ายสไลด์ไปทางขวานะครับมันจะทำควบคู่ไปกับเออสปีดนะครับเร่งเบานะครับ แต่เราปิดได้เราปิดสปีดได้นะครับเปิดแต่ยกพิษนะครับในไอเดนไอเดนสองก็จะเป็นสปีดเจ็ดสิบแปดสิบนะครับแล้วก็จะยกแต่พิษอย่างเดียวนะครับผมสปีดก็จะเท่าเท่าเดิมนะครับอัตราความเร็วคงที่นะครับของสปีด ในไอเดนสองไอเดนแรกก็จะห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ พิษเป็นลบนะครับ ฮอยังไม่ยกตัวนะครับ พิษยังลบอยู่ยังไม่เปิดนะครับที่หกสิบไปแล้วเนี่ยพิษจึงจะเริ่มเปิดนะฮอจะเริ่มยกตัวโอเคมาดูการใส่อาร์มตัวหลังใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่เข้าไปในในช่องช่องล็อกอาร์มหลังนะครับ ใส่เข้าไป โอเค ทั้งหมด 3 ตัวเรียบร้อย งบน้อยนะครับเซอร์โวข้างหน้าก็เอา 3 ตัวนี้เอาแค่พอเล่นได้นะครับเเล่น3ดีได้นะครับไม่หวือหวามากแต่ว่าเอาอยู่นะครับแต่ข้างหลังนี่ก็เป็นเซอร์โวดิจิตอลตามสูตรเขานะครับ ของฟุตบาแล้วก็ไจโร401ฟุตบาเช่นกันนะครับ ดูให้มันอยู่กลางก่อนนะครับ พอเดี๋ยวเขาเปิดรีโมทอีกทีนึงเราก็ต้องมาปรับมาเซตมันอีกทีนึงนะครับผมดูอาการฮอด้วยนะครับไอเรื่องทีมเนี่ยท้ายสุดเลยนะครับ พยายามเซตตรงนี้ให้ได้บาลานซ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับ แล้วเราก็แทบจะไม่ต้องทิมอะไรทั้งสิ้นนะครับ มาเป๊ะๆนะครับ ในส่วนของ CG ก็ได้บอกไปแล้วนะครับ ประกอบให้เสร็จก่อนนะครับ และเช็ค CG ยังไง หรือจะทำให้ดูนะครับ เช็คง่าย ๆ นะครับ ต้องใส่แบตใส่อะไรให้เรียบร้อยนะครับเออดูตำแหน่งของมันว่ามันหนักท้ายมันหนักหัวหรือมันอะไรนะครับ อันนี้ลองหมุนดูนะครับ ในส่วนของเมนเกียร์นะครับเออหมุนตัวบนนะครับ ตัวล่างแล้วก็หมุนตัวล่างด้วย ตัวบนนี่ก็คือตัวล่างมันก็จะไปด้วย ถ้าหมุนตัวล่างตัวบนจะไม่ไปนะครับนะถ้าหมุนตัวบนเนี่ยตัวล่างก็จะไปด้วย ถ้าหมุนตัวล่างอย่างเดียวตัวบนไม่ไปนะครับ โอเค ถูกต้องนะครับทีนี้เราก็จะเอาส่วนหัวใส่เข้าไปนะครับ ตัดมาใส่เข้าไปแล้วนะครับ แต่ยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับ ผม ดูก่อนว่ามันติดขัดอะไรตรงไหนไหมมันใส่เข้าไปแล้วนะครับ ในตำแหน่งของมันเนี่ย ไม่มีอะไรติดขัดนะครับ แต่ส่วนเพิ่มเติมมามันจะต้องมีอลูมิเนียมมายึดในส่วนของด้านบนทั้งซ้ายและขวานะครับ ส่วนมากเนี่ยเขาจะต้องต้องทำทำเพิ่มนะครับไม่งั้นมันจะโยนนะครับ มันจะแกว่งเพราะว่ามันมันเอ่อ แรงบิดมันมันเยอะนะครับแรงบิดมันเยอะมากนะครับ แรงสั่นสะเทือนนะยึดด้านบนอีกสองนะครับ ด้านท้ายอีกสองเป็นไปได้ตรงกลางอีกสองก็ยิ่งดีเลยนะครับผมในในส่วนนี้คงต้องให้ร้านเจาะแล้วทำให้นะครับ เออร้านคุณเออคุณบอลนะครับ เออบอลสเกลนะครับ เออดูนไป อันนี้ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนนะครับแล้วเล่นไอ้พวกเอ่อฮอบบี้อาร์ซีพวกนี้นะครับเออมันได้ความรู้นะคือเอ่อถ้าเราไปให้ร้านทำเนี่ยเออถ้าคุณมีเวลาผมก็แนะนำนะครับคุณต้องไปนั่งดูเขาทำนะครับ ช่วยเขาทำนะมันจะได้ความรู้นะครับ เราจะทำเองได้ทุกอย่างเลยนะครับถ้ามีเครื่องมือเนี่ยเราทำเองได้ทุกอย่างเลย เพราะถ้าเรารู้แล้วเนี่ยดูจากที่ร้านเขาทำแล้วเนี่ย แต่ถ้ามาลองผิดลองถูกเองมันก็ได้นะครับ เออแบบผมเนี่ยมันก็ได้เออแต่มันใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเล่นนานๆแล้วมันก็จะ มันจะรู้ไปเองแหละนะเออเดี๋ยวนี้มันดูได้หมดอะในเว็บอะถ้าไม่เข้าใจอะไรตรงไหนอะบางคนเขายังกักวิชาไว้อยู่นะครับ ในส่วนของตรงเนี้ยเออเราต้องให้ร้านเขาเออเป็นคนเจาะให้นะครับ แล้วก็ยึดแล้วก็ดูให้อีกทีหนึ่งแต่ส่วนของปรับเซตเนี่ยเราทำได้เองอยู่แล้ว นะครับส่วนคนที่บินบ่อย ๆ แล้วก็ทำได้เองอยู่แล้วแหละนะครับ ไม่มีอะไรที่มันยุ่งยากนะครับ มันจะรู้ไปเองมันจะเรียนรู้ไปเองอธิบายเป็นคำพูดลำบากนะมันอยู่ในสมองแล้วโอเคเนี่ยอาการเป็นอะไรมันมันมันจะมันจะรู้มาเอง มันจะตืดอืขึ้นมาเป็นแบบคอมพิวเตอร์เลย นะครับอ๋อเป็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเราต้องปรับต้องต้องยังไงอ่ะมา ดูในส่วนของเอ่อ ในชุดของตัวสวอตเพจนะครับดูความลื่นของมันก่อนนะครับผมแล้วก็ปล่อยให้มันฟรีไปนะครับ ได้ได้แล้วตรงนี้ไอ้ส่วนของไอ้ชุดชุดชุดชุดจ่ายไฟนะผมผมจะแยกนะครับ ชุดจ่ายไฟของรีรีซีฟเนี่ยไอ้ตัวรับเนี่ย ผมจะแยกมาชุดหนึ่งนะครับ ชุดของมอเตอร์ก็คือ 6 เซลล์ชุดหนึ่งแยกนะครับ ไม่เอามารวมนะครับ ใครที่เอามารวมอยู่ต้องเอามาแยกนะครับแล้วมันจะบินได้ดีนะครับไฟเขาจะคนละระบบส่วนจ่ายไฟให้เซอร์โวนะครับก็คือส่วนหนึ่งตัวรับนะครับ ตัวมอเตอร์นี่เขาเพียวๆเลยนะครับ ไม่มีอะไรไปยุ่งไปยุ่งยาก ไม่มีอะไรไปแย่งไฟเขาทำงานของเขาเองแยกออกมาเป็น 2 ชุดนะครับผมจะเป็นในในแบบนี้นะครับสองสองส่วน นะครับผมสุดท้ายก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมคลิปนะครับผมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยและคลิปหน้าเนี่ยก็คือมาประกอบเสร็จแล้วก็จะให้ดูว่าประกอบยังไงนะครับ แล้วก็บินเลยนะครับผมในส่วนของคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นไงรอไหมเออเอ็มดีห้าร้อยไซส์สี่ห้าศูนย์นี่ปิ้วไปเลย